ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดแนวทางในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ ดังนั้นคุณครูจึงควรเข้าใจหลักการวัดและประเมินผลให้ถูกต้อง เพื่อจะสามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ วันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อิทธิพัฒน์สุวทฒนพรกูลอาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา จะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะ ต้องขอถามอาจารย์ว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในยุคใหม่เนี่ยนะคะ มีความหมายว่ายังไงคะอาจารย์ ครับก่อนอื่นเราจะไปที่มโนทัศน์พื้นฐานนะครับ ของคำว่าการวัดและการประเมินนะครับ โดยที่การวัดเนี่ยก็คือการกำหนดค่าออกมาเป็นตัวเลขเป็นจำนวนนะครับ ส่วนการประเมินเนี่ยเป็นการที่นำผลจากการวัดนะครับ ไปเทียบกับเกณฑ์นะครับ แล้วก็นำไปสู่การตัดสินคุณค่า ซึ่งกระบวนการวัดและประเมินผลเนี่ยจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันนะครับ แล้วก็อย่างแยกกันไม่ออกเลยนะครับ แล้วก็เป็นกระบวนการหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะครับ ค่ะ แล้วเป้าหมายสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่ออะไรคะอาจารย์ ครับสำหรับเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับ หลักๆจะมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันนะครับ ประการแรกก็คือเพื่อที่จะ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนนะครับ โดยครูผู้สอนเนี่ย ก็จะทำการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำข้อค้นพบที่ได้ไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนนะครับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินผลการเรียนรู้นะครับ ซึ่งการตัดสินผลการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปรวมสรุปเเหมือนกับเป็นการ ปิดท้ายของการจัดการเรียนการสอนนะครับ เพื่อให้เห็นว่าภาพรวมของรายวิชานี้นะครับ นักเรียนเนี่ยบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปนี่นะครับค่ะแล้วกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เราทำได้ยังไงคะอาจารย์ครับสำหรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับ จริง ๆแล้วต้องเเราสามารถกล่าวได้ว่าตั้งแต่ เริ่มรายวิชาเลยครับสำหรับการวัดและประเมินนะครับเราจะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยมักจะให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ ซึ่งที่เราเรียกว่า pre-test นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานของของนักเรียนนะครับ ว่านักเรียนมีจุดเริ่มต้นมีต้นทุนที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพียงใดนะครับ แล้วระหว่างการจัดการเรียนรู้นะครับ คุณครูก็ทำใบงานใบกิจกรรมชุดการสอนใดๆ ก็ตามนะครับจัดกิจกรรมการเรียน นรู้แล้วก็มีการทำแบบทดสอบ กระบวนการที่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตรงนี้นะครับ จริง ๆ แล้วก็เป็นการวัดและประเมินผล เป็นลักษณะของ formative นะครับ ดูความก้าวหน้าของผู้เรียนนะครับ และเมื่อจบรายวิชานั้นๆ นะครับ ก็จะเป็นการประเมินเพื่อที่จะสรุปรวมนะครับ ก็เป็นการตัดเกรดนะครับ ตัดสินผล เลื่อนระดับชั้น ตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินผลหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง นะครับอันนี้ก็เราจะสามารถบอกได้ว่ากระบวนการวัดและประเมินผลเนี่ยนะครับดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงก่อนระหว่าง แล้วก็หลังการจัดการเรียนรู้ได้เลยค่ะเหมือนกับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นี่คือครูสามารถทำได้ตลอดเวลา ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนี้เลยครับค่ะแล้วสำหรับการวัดประเมินผลด้านพฤติกรรมความรู้ที่เราชอบมีการเช่นตัดเกรด ลสำลิดทางการเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ เราทำเรามีการวัดยังไงได้บ้างคะ ครับ ปกติแล้วเวลาเราจะวัดคนคนหนึ่งนะครับ เราจะมองคนที่สมบูรณ์ เราจะมอง 3 ด้านใหญ่ ๆ ด้วยกันนะครับ ที่ทุก ๆ คนคงจะคุ้นเคยในเรื่องของ Bloom Taxonomy ีนั่นเองนะครับ ก็คือตัวพุทธิพิสัย จิตตพิสัยทักษะพิสัย หรือว่าเป็นลักษณะของตัวเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนนะครับในในเรื่องของตัวเฮดหรือว่าตัวพุทธิพิสัยก็จะเป็นการวัด ความรู้คิดนะครับ ความรู้ปัญญา พุทธปัญญาที่เขาว่ากันไว้นะครับ เป็นความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งครูไทยนะครับร้อยละ 90 มักจะถนัดที่จะวัดด้านพุทธิพิสัยเยอะมากนะครับ แล้วในส่วนที่2ก็คือด้านจิตพิสัยนะครับก็จะเป็นการวัดความรู้สึกนึกคิดวัดเจตคติของผู้เรียนนะครับ โดยที่ เรื่องนี้จะไม่มีความถูกผิด แต่จะมีความมากน้อย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะวัดความรับผิดชอบ หรือวัดความมีวินัยนะครับ ก็จะเป็นความความรับผิดชอบมากน้อย ความมีวินัยมากน้อย อย่างเี้ยนะครับ ก็เป็นลักษณะของจิตพิสัย เป็นความรู้สึกนึกคิดนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของทักษะความสามารถนะครับ ซึ่งส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นทักษะพิสัยนะครับ เป็นความสามารถของบุคคลที่ ทำ หรือปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆนะครับ เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้หรือปลายทางที่รายวิชาได้มุ่งหวังเอาไว้อย่างนี้นะครับครับผมอาจารย์คะแล้วในเมื่อเรามีการวัดผู้เรียนทั้งด้านเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนเนี่ยนะคะคแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดได้บ้างคะ ครับสำหรับตัวด้านพุทธิพิสัยอย่างที่ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ที่พิสัยเป็นความรู้ความสามารถทางปัญญานะครับดังนั้นเนี่ย เครื่องมือวัดก็จะเป็นลักษณะของแบบทดสอบนะครับซึ่งแบบทดสอบสามารถจำแนกได้ว่ามีความถูกความผิด นะครับมีถูกผิดแล้วก็อาจจะเป็นในหลาย ๆ ลักษณะ เช่นแบบทดสอบปรนัย แบบหลายตัวเลือก เป็นแบบถูกผิดจับคู่เติมคำนะครับตรงนี้ก็มีหลายลักษณะหรือจะเป็นลักษณะของอัตนัยเขียนตอบก็ได้นะครับจะเน้นไปที่ตัวแบบทดสอบนะครับส่วนด้านจิตตพิสัยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือที่ วัดความรู้สึกนึกคิด จริง ๆแล้วถ้าอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยครูสามารถที่จะใช้การสังเกตพูดคุยนะครับ ใช่ครับ หรือคุณครูบางท่านอาจจะใช้เป็นลักษณะของแบบสอบถามนะครับ ที่เราคุ้นเคยกันแบบสอบถามความพึงพอใจแบบวัดนะครับ เนื่องจากว่า เจตคติ หรือจิตตพิสัยตัวนี้จะไม่มีถูกผิดนะครับ จะมีเรื่องของมากกับน้อยนะครับ มีค่ามีระดับที่ต่างกันนะครับ และในส่วนของทักษะพิสัยนะครับ ทักษะพิสัยก็จะเป็นเรื่องของความสามารถนะครับ ก็อาจจะเป็นลักษณะของแบบประเมินนะครับ แล้วแบบประเมินก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนน หรือเราที่เราเรียกว่าเป็นรูบิกสกอร์นั่นเองนะครับ ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์สรุปปิดท้ายนิดนึงว่าประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยมันมีมากน้อยยังไงคะอาจารย์ทำไมคุณครูถึงจะต้องอดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามันจะช่วยได้ยังไงในการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้คะครับสำหรับประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นะครับ ในประการแรกนะครับ คนที่ จะได้ผลพวงจากการดำเนินงานนี้ก็คือนักเรียนนะครับ นักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วนักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความมุ่งหมายของรายวิชานั้นๆนะครับ แล้วก็เรื่องของออผลที่เป็นผลย้อนกลับกับตัวผู้เรียนนะครับ ในผลย้อนกลับนี้ก็จะนำไปสู่ คุณครูเช่นกัน ครูก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้จัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะครับ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีประเด็นอะไรที่ยังต้องนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสต่อไป หรือในเนื้อหาเรื่องต่อๆไปนะครับ แล้วในระดับ อีกระดับหนึ่งก็คือระดับผู้บริหาร ก็จะได้สารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งตัวนักเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาทั้งครู เช่นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับคุณครูก็จะเป็นการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหารายวิชานะครับรวมถึงงานแนะแนวนะครับ ก็จะแนะแนวตามศักยภาพของผู้เรียนนะครับ ว่าผู้เรียนเนี่ยมีศักยภาพไปในทิศทางใด นะครับและนำไปสู่เรื่องของการวิจัยนะครับที่เป็นประเด็นที่คุณครูเนี่ยสามารถนำผลการวัดและประเมินเนี่ยนะครับ สู่การทำวิจัยในชั้นเรียนนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปในลำดับต่อ ๆ ไป อย่างนี้นะครับค่ะ เป็นยังไงคะความรู้ที่ได้จากอาจารย์ดิธิพัฒน์ในวันนี้นะคะ ที่อาจารย์ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะคะ ว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เราจำเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ทั้งวัดทั้งด้านความรู้ใช่ไหมคะอาจารย์เฮดใช่ไหมคะฮาร์ดใช่ไหมคะด้านด้านทักษะเอ่อด้านจิตใจใแล้วก็ด้านทักษะการปฏิบัติด้วยนะคะ วันนี้อาจารย์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดรอิทธิพัฒน์มากนะคะ ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้